สวัสดีครับ ผมพิสิทธิ์เหมือนโพนะครับผมจะมาพูดเกี่ยวกับการอัปเดตของ Facebook และ YouTube นะครับผมสำหรับ Facebook เดี๋ยวรอชมคลิปนะครับผมจะทำรีวิว เรามาพูดกันก่อนครับ เกี่ยวกับ YouTube ด้วยกันครับผมทำไมถึง YouTube ต้องจัดเก็บเสียภาษีนะครับผม ภาษีเงินได้ห้าเปอร์เซ็นหรือสี่เปอร์เซ็นต์นะครับผมเนื่องจากผมว่านะครับ ทางไบเดนเขาบรรลุ เป้าหมายของเขาแล้วเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 นะครับผม และตอนนี้เขาน่าจะมีนโยบายบริจาควัคซีนของประเทศเขาให้กับประเทศอื่น ๆทั่วโลกนะครับผม มันมันใช้งบประมาณมหาศาลเขาเลยเป็นแบบแผนพัฒนาเศรษฐกิจนะครับผมดึงภาษีจากรายได้จากพวกยูทูบเบอร์นะครับผมอ่า เก็บมาให้คนทั่วโลกนะครับ ได้ฉีดวัคซีน และอีกอย่างตั้งแต่วันที่ 1มิถุนาเป็นต้นไปพาร์ทเนอร์โฆษณาของ YouTube จะขึ้นขึ้นโฆษณาทุกคลิปของทุกคนทั้งที่ผ่านกฎแล้วยังไม่ผ่านกฎนะครับ จะมีโฆษณาขึ้นมา มันเป็นช่วงกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับ ดึงคลิปของทั่วโลกขึ้นมาแสดงให้เราเห็นนะครับผมโฆษณาครับ คือว่า YouTube ก็ กระตุ้นเศรษฐกิจด้วยและมีช่องต้องการหารายได้จากการซื้อแพ็กเกจพรีเมียมของ YouTube Music YouTube Premium นะครับผม แพ็กเกจรายเดือนเพื่อให้ท่านผู้ชม Facebook ไอ้ YouTube ที่ดูอยู่ไม่เสียจังหวะในการที่มีโฆษณาขั้นขึ้นมานะครับผม อ่าไปชมคลิปรีวิว การอัปเดตของ Facebook กันแอป Facebook กันดีกว่าครับ ว่ามีปุ่มมีอะไรเพิ่มขึ้นมาครับผมไปเลยครับ อ๋ออีกอย่างหนึ่งครับผม มีทิปเล็กๆ น้อยๆนะครับ ผมท่านเคยสังเกตไหมครับว่าอาจจะมีอีเมลหรือข้อความเด้งของ AI หรือว่าเจ้าของเครือข่ายสังคมนะครับ ผมให้เรายืนยันใบหน้า มันจะมีคำถามมาว่าทำไมใบหน้าคุณไม่ตรง ประมาณนั้นนะครับผมเนื่องจาก AI หรืออัลกอริอัรทึมนะครับผมจะจดจำใบหน้า อาทิเช่นการแท็กการแท็กเพื่อนแท็กชื่อตัวเองใบหน้านะครับผม อะไรพวกเนี้ยครับการยืนยันตัวตนออนไลน์ครับผม อย่างแฮชแท็กเหมือนกันใส่ชื่อตัวเอง คลิกที่แฮชแท็กจะมีโปรไฟล์หรือมีรูปเรา วิดีโอของเราขึ้นมาโชว์นะครับ ทั้ง Facebook ทั้ง YouTube เหมือนกันครับผมอ่าอันนี้เป็นเกล็ดเล็กๆน้อยๆนะครับผม คล้ายๆการยืนยันใบหน้า ออนไลน์ครับผมเหมือนมีกล้องเหมือนเราไปห้างสรรพสินค้า มีกล้อง IP ตรวจจับความร้อนเห็นไหมครับ วัดอุณหภูมิ วัดเทมครับผมข้อมูลมันจะแบบลิงก์ไปสู่คลัง ไปสู่ ไปสู่คลังหลักอะครับ ผมมันจะเชื่อมโยงกันครับ เหมือนเราเสิร์ชหาใน Google เสิร์ชนะครับผมเสิร์ชชื่อเรา จะมีชื่อเราขึ้นมี Facebook YouTube นี่คือการยืนยันมีตัวตนในออนไลน์นะครับผมไปดูคลิปกันเลยดีกว่าครับ ครับสวัสดีครับ เรามาดูรีวิวเกี่ยวกับ การอัปเดตของ Facebook ใหม่นะครับผมเมื่ออาทิตย์ที่แล้ว บางคนก็อาจจะเป็นภายในอาทิตย์นี้นะครับผม เห็นไหมครับ ข้างบนปุ่มโฮม ปุ่มเพิ่มเพื่อนปุ่ม กลุ่มปุ่มวิดีโออะไรยังเหมือนเดิมครับ แค่เปลี่ยน สัญลักษณ์ขึ้นมาครับเปลี่ยนไอคอนมีซูมซูมอินซูมเอาขึ้นมาครับผมแล้วก็มีปุ่มโพสต์นะครับผมปุ่มโพสต์เพิ่มปุ่มโพสต์ขึ้นมาคือ การจัดการช่วงถามตอบครับผมเนี่ยครับเรามาดูปุ่มที่เพิ่มมาในการโพสต์นะปุ่มโพสต์นะครับผมเห็นไหมครับ เราคลิกเข้าไปโพสต์อะไรนะครับผมปุ่มรูปและวิดีโอยังอยู่ เหมือนเดิมแท็ก ผู้คนยังอยู่เหมือนเดิม ปุ่มแสดงความรู้สึกอยู่เหมือนเดิมเช็คอินอยู่เหมือนเดิม การถ่ายทอดสดอยู่เหมือนเดิมสีพื้นหลังอยู่เหมือนเดิม มีกล้องเหมือนเดิมกิฟเหมือนเดิม ขอคำแนะนำเหมือนเดิมครับขายสินค้าเหมือนเดิม เพิ่มมาเห็นไหมครับ จัดการถามตอบครับผม ครับ อันนี้ผมได้โพสต์ช่วงถามตอบแล้วนะครับ ผม ผมจะมาทำให้ดูครับผมมาดูเลยครับ ผม เห็นรูปโปรไฟล์ผมไหมครับ จะมีช่องสี่เหลี่ยมขึ้นมาว่าถามตอบนะครับ เพียงแค่คุณคลิกเข้าไป ก็เหมือนกับจะส่งข้อความหรือส่งรูป คอมเมนต์โดยตรงให้กับผมได้เลยนะครับผมง่ายๆครับเนวผมจะลองพิมพ์คำว่า โอเค ไอไลท์อันนี้ผมส่งของผมเองนะครับผม แต่ถ้าเป็นของคนอื่น มันจะเด้งที่ว่าแจ้งเตือนเป็นรูปเบลรูปกระดิ่งอะครับผมใช่ไหมครับจำได้กันไหมครับคล้ายกันครับผม ครับสำหรับจะยกเลิกช่วงถามตอบนะครับอามาดูกันก่อนนะครับคลิกสามจุดข้างบนอันนี้จะเป็นรูปแบบเก่าแพลตฟอร์ม Facebook แบบเก่านะครับ ผมครับ นี่ครับผมแพลตฟอร์ม Facebook แบบฉบับใหม่นะครับเห็นไหมเห็นไหมครับมีการจบการถามตอบนะครับ ผม ถ้าเราจะจบการถามตอบที่เราโพสต์ไว้ก็แค่คลิกที่จบการถามตอบนะครับ แต่อันนี้ผมยังไม่คิดคิกออกจากถามตอบนะครับ เพราะผมยังโพสต์ต่อไปครับผม